Thank you. ครับในการเรียนมวยไทยนะครับ ก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราที่เราควรตระหนักคือการการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับนะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราเราอาจจะบวยการสร้างจังหวะตัวเองนะครับเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับ เพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับ จะดูด้านข้างครับ เห็นภาพเห็นด้านข้างครับนี่การการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับ ครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็นสามสเต็ปง่ายๆสำหรับในการลุกด้านหน้านะครับ อาจจะมีการสืบ นะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวา แล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะครับจะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับเป็นการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลัง โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อม ๆกัน หรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองลองลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับ การสืบหน้านะครับ สืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้า สืบนะครับนี่คือการสืบ นะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับ อาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึง เพื่อเป็นการเปิดโปโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับลุกเฉียงนะครับลำตัว พอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเรียมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุก เหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลูกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับ คู่ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับ จากเดิมที่เราเซตตัวนะครับ้วยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับ การลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะครับก้าวเท้าหลังนะครับงขวานะครับโทษครับ ปลายข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าตั้งลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับ พร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธ และรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับนี่เรียกว่าการลุกสลับครับหนึ่งครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตัวนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับ อาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับ จากการสืบหน้า นะครับ สืบหลัง สืบทั้งข้างมาทั้งข้างลูกเฉียงซ้าย ลูกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา แล้วลุกสลับเท้า ขอยสลับเท้า ครับในสำหรับการฝึกซ้อมของการแสดงนาตามวยไทยหรือว่าการเล่นนาตามวยไทยนะครับก็ส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นลักษณะของการพอดเรื่องหลังจากเราพอดเรื่องเสร็จนะครับ เราก็จะเริ่มกระบวนการตาม จารีตประเพณีคือเริ่มตั้งแต่ของอซ้อมการไหว้ครูนะครับซ้อมการไหว้ครู ซ้อมการย่างสามครูหรือซ้อมลักษณะของการหยั่งเชิงการลักษณะของมวยไทย ในรูปแบบของการแสดงที่เรานำเสนอนะครับ จุดเน้นของการซ้อมของนาตามวยไทยก็ลักษณะของเรื่องของการเข้าประกบคู่นะครับการลำดับการแสดงว่าคู่ไหนไฮไลท์ตัวไหนจะเอาเป็นลักษณะของเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปในความยากง่ายของแต่ละท่านะครับในหลักการฝึกซ้อมของ นาตามวยไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการแสดงนะครับมีแอคชั่นมาเกี่ยวข้องบางครั้งอาจจะต้องมีการฝึกนะในเรื่องของยิมนาสติกนะครับซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะครับตลอดจนถึงขั้นสูงนะครับไม่ว่าการม้วนหน้าม้วนหลังการล้มกลิ่งล้มไหลนะครับกลิ่งทั้งไหลกลิ่งหรือลักษณะไหนนะครับหรือตลอดจนขั้นสูงเช่นการลังกานะครับการตีลังกาการ ขึ้นกระโดดเตะนะครับการเหยียบลักษณะของการขั้นสูงและเรื่องของของการใช้ยิมมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะมาประกอบกับการลักษณะของการแสดงให้สมจริง สมจังมากขึ้นนะครับในส่วนของการซ้อมจริงๆแล้วนะครับการซ้อมนาตามวยไทย ก็เป็นลักษณะของการซ้อมในด้านทักษะนะทักษะที่เกี่ยวข้องและไม่ว่ามาเท้าเข่าศอกตามพื้นฐานของมวยไทยโดยปกติ เพียงแต่ว่าเราจะมีการ ตรียมนะหรือว่าการนัดหมายกับคู่ต่อสู้ว่าวันนี้เราจะเตะไปท่านี้นะแล้วคุณจะตอบรับอย่างไรนะครับจำนวนต่างๆ หรือระยะเวลาในการฝึกซ้อม หรือระยะเวลาในการแสดงนะขึ้นอยู่กับบริบทของทั่วไปว่าเขามีเวลาให้เราเท่าไหร่นะครับหรือเราจะเป็นลักษณะของการนำเสนอหรือการแข่งขันที่เขามีกำหนดเลื่อนระยะเวลา เราก็อาจจะต้องเซตระยะเวลาในการแข่งขันในการคัดเลือกขึ้นมาอารามพบทเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับจากการ นี่ป๊อปไฮไลท์ในการแสดง หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของอตอนจบคุณจะจบลักษณะไหนนะครับจบตรงท้ายด้วยการขอขมา นะครับนึ่งเป็นลักษณะของการแสดงของไอ้บักบีกระบอกว่ามวยไทยต่างๆนะครับ ของประเพณีไทยแล้วก็เมื่อจากการแสดงเสร็จแล้วอาจจะมีการขอขมากันนะครับ